แอบชอบกับเดินหน้าจีต้องเดินหน้าจีสิครับ ถ้าแอบชอบอยู่ก็ไม่เป็นแฟนสักทีนะทุกคน เราประสบการณ์เดินหน้าจีให้ฟังหน่อยค่ะก็น่าจะทุกๆครั้งนี่แหละครับก็ผมจะเป็นคนที่ชอบจีบครับ เพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงจีบกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตื่นเต้นดีด้วย แล้วก็ได้ความรู้สึกแบบท้าทาย